votre hôtel. On est arrivé. On est vraiment à l'heure prévue. 8 heures pile. Juste une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je vous écoute. Est-ce que vous voulez disposer d'une voiture privée pour vos déplacements Oui, excellente idée. Combien ça coûte สำหรับบทเรียนที่2ตอนที่3 นี้ยังเป็นการสนทนาต่อเนื่องระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกับคนขับรถแท็กซี่ ซึ่งพานักท่องเที่ยวมาถึงโรงแรมป่าตองรีสอร์ทคนขับรถแท็กซี่บอกนักท่องเที่ยวว่าได้มาถึงโรงแรมแล้ว นักท่องเที่ยวพูดชมว่ามาถึงตรงเวลาที่คาดการไว้ คนขับรถแท็กซี่ขอถามนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวบอกให้ถามได้ คนขับรถแท็กซี่ถามว่านักท่องเที่ยวต้องการเช่ารถเพื่อนำเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ หรือไม่ นักท่องเที่ยวตอบว่าต้องการ และถามว่าคิดค่าบริการเท่าไหร่ ประโยค Voilà notre hôtel On est arrivé แปลว่า นั่นไงโรงแรมของคุณ พวกเรามาถึงแล้ว คำว่า voilà เป็นคำที่ทำหน้าที่เป็นทั้งประธานและกริยาในตัวเดียวกัน มีความหมายว่า นั่นไง ประโยคองเนตาริเวเป็นประโยคที่ใช้เป็นการอดีตคือ p a s s é composé เทียบกับภาษาอังกฤษ ก็คือเป็นได้ทั้ง past tense และ present perfect tense ประโยค On est vraiment à l'heure prévue 8 heures pile แปลว่า เราตรงตามเวลาที่คาดไว้ คือสองทุ่มตรง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 ประโยคคำถาม Est-ce que vous voulez disposer d'une voiture privée pour vos déplacements แปลว่า คุณต้องการใช้รถส่วนตัวเพื่อเที่ยวที่ต่างๆ หรือไม่ คนขับรถแท็กซี่เป็นผู้ถามเพราะคนขับรถแท็กซี่ต้องการทราบว่า นักท่องเที่ยวต้องการเช่ารถเที่ยวหรือไม่ ถ้านักท่องเที่ยวต้องการเช่ารถ เขาก็จะจัดบริการให้ ประโยค Oui excellente idée combien ça coûte แปลว่า ตกลง เป็นความคิดยอดเยี่ยม ราคาค่าบริการเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวตอบตกลง ชมว่าเป็นความคิดที่ดีมาก และสอบถามราคาว่าคิดค่าบริการนำเที่ยวในราคาเท่าไหร่